จะร้อนจะหนาวขึ้นเขาลงน้ำ ตากฝนลมแรงสักเท่าไรเป็นที่ไหนต่อไหนไกลไกลก็อยอ่ได้หมดอดจนงถึงใจ ให้เจอพายุก็ไม่ไว้วันฟื้นยืนอยู่แม้ตัวจะเริ่มสั่นฉันจะอยู่จังให้กันไม่ไปก็มาเด้เคยกวกานี้ ปมาที่ข้างในจนกว่าวันที่ฟ้าจะเป็นใจ Until I see the sun 있잖아 t i l I see the sun จะอ่อนแอก็แพ้ไป ไม่ใช่ฉันแล้วกัน ไม่มีวันนั้นแน่นอน ที่ฉันจะล้มก่อนต้องมีวันที่เป็นของฉันแหละน่าจะเลยพอฉันแน่ make